you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 พี่นิวคะ คือเป็ดมีอะไรจะสารภาพอะค่ะแน่แน่อย่าบอกนะว่าแอบชอบพี่อยู่เนี่ย ใช่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะ คือแตงโมที่พี่นิวฝากซื้อค่ะ มันไม่มีนะคะอ๋อแตงโมเจ้าประจำ เนื้อทรายหวานกรอบของพี่เหรอครับทำไมอะไม่ซื้อมาฝากกันเลยนิวใจเย็นก่อนค่ะ คือเจ้าของร้านเขาบอกว่ากำลังประสบปัญหาโรคผลเน่าระบาดที่สวนแตงโม หาทางแก้ไขอยู่ค่ะ เข้าใจแล้วครับ เจ้าโรคฝนเน่าเนี่ยถือเป็นปัญหาระดับต้น ๆ ของพืชตระกูลแตงเลยนะครับ ที่สำคัญน้องเป็ด มันถ่ายทอดลงเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยนี่สิอ้าวแบบนี้ถ้าเจ้าของสวนแตงโมเขาได้เมล็ดที่ติดโรคไปด้วย เราจะมีวิธีช่วยเหลือยังไงไหมคะ นักวิจัยไทยถึงได้คิดค้นครับวิธีการตรวจเมล็ดพันธุ์ปลอดโรคที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา จะมีรายละเอียดยังไง ไปชม พร้อมๆกันครับ ดรอรวรันหิมานันโตห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคโนลแอนติบอดีไบโอเทคสวทชร่วมกับบริษัทเจียไต่จำกัด พัฒนาเทคนิคอิมมูโนแมกเนติกเซปเรชันหรือ IMS ร่วมกับการแยกเชื้อแบคทีเรียบนอาหารคัดเลือกกึ่งจำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอะซิโดวอเรกซิทูไลต้นเหตุก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตงซึ่งพบระบาดในแตงโม เมลอน แคนตาลูปฟักทองและแตงกวา เทคนิค IMS สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 6-10 วัน ในการแยกเชื้อแบคทีเรียจากเมล็ดพันธุ์ ขณะที่วิธีเดิมต้องเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าก่อน แล้วจึงสังเกตอาการโรคในต้นอ่อน เพื่อนำไปแยกเชื้อซึ่งต้องใช้เวลานาน 14-25 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อ ช่วยให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ประหยัดค่าใช้จ่าย แรงงานและเวลา สามารถส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปลอดเชื้อให้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วค่ะ ว้าวว้าวว้าวโอ้โหมีงานวิจัยดีๆแบบนี้เป็ดต้องรีบไปบอกเจ้าของสวนแตงโมแล้วล่ะค่ะ please เลยนะครับพี่อยากกินแตงโมของโปรดพี่มากๆ เลยอะถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่นิวเอานี่ท่าแดม ไปทานก่อนแล้วกันนะคะ นั่นไงมเมล็ดแตงโม อ่ะอ่ะพอแก้ขัดไปได้ ว่าแต่ซองเนี้ยปลอดโรคแน่นะครับ รับรองว่าปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนค่ะ เพราะเป็ดเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายความหล่อของพี่นิวให้ลดลงกว่านี้แน่นอนหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติม สามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์ 025648000 หรือที่ Facebook n a s d a สวทชครับ